สำหรับประโยค那您一定得去普吉泰华博物馆那是一个讲述了普吉岛华人社区故事的博物馆แปลว่า ขอแนะนำให้ไปชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าชีวิตชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตคำว่า น่แปลว่าถ้าอย่างนั้นคำว่านีแปลว่าคุณหรือท่านคำว่า一定 แปลว่าแน่นอนคำว่าเกอแปลว่าต้องคำว่าชิแปลว่าไปคำว่าฟูจีแปลว่าภูเก็ตคำว่าไทหวา แปลว่าไทหัวคำว่ากวนแปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่าน่า แปลว่านั่นคำว่าิแปลว่าเป็นหรือคือ คำว่าอีเกแปลว่าหนึ่งแห่ง คำว่า讲述แปลว่าอธิบาย คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่าภูจีแปลว่าภูเก็ต คำว่าเต่าแปลว่าเกาะ คำว่า华人แปลว่าจีนพ้นทะเล คำว่าเชื่อชื่อแปลว่าชุมชน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า 博物馆แปลว่านิทาน เรื่องราว ตำนาน สำหรับประโยค那里有法语的导游吗แปลว่าแล้วไกพูดฝรั่งเศสละ่ะคำว่า那里แปลว่าที่นั่น คำว่า จิแปลว่ามี คำว่า法语แปลว่าภาษาฝรั่งเศสคำว่า的แปลว่าของคำว่า导游 แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ